บอสฟิล์มองชอบตรงงานแรงไม่ได้แรงผมแค่แรงตามทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงสิลองหัวใจพี่ยกให้นองแก้มแดงชอบนองชอบตรงงานแรงไม่ได้แรงผมแค่แรงตามทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงสิลองหัวใจพี่ยกให้นองแก้มแดงน้องหน้ามนงเป็นคนน่ารักลองมาคมแลกับพี่แลวน้องมีไหมเสียรักใจชนหัวชนนมต้มปลากัดาน้องรับรักพี ก็เธอเธอยู่สวยเหมือนดังนางฟ้าสวรรค์ชั้นใดนส่งให้เธอลงมา เป็นลมรีคิดหรือว่าโชคชะตาที่ส่งนางฟ้ามันจะคนธรรมดาเธออยู่ไกลเกินที่จะเอื้อมตูงแค่ไหนที่กับลมจะเอื้อมถึงแม่ว่าตรงนี้ไม่ลงมาได้แล้ว ความจริงใจคงไม่ต้องแรงสิลองหัวใจไปยกให้น้องแก้มแดงบ้านพี่โยพันนุ่งผ้า่มกินแกงงามเคย กให้น้องแก้มแดงชอบน้องชอบน้องอย่างแรงไม่ได้แรงผมกันแรงความทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงที่ห้องหัวใจยกให้น้องแก้มแดงชอบน้องชอบน้องอย่างแรงไม่ได้แรงผมกันแรงความทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงที่ห้องหัวใจไปยกให้น้องแก้มแดงชอบน้องชอบน้องอย่างแรงไม่ได้แรงผมกันแรงความทองแดงความจริงใจคงไม่ต้องแรงที่ห้องหัวใจไปยกให้น้องแก้มแดง